ผู้เรียนครับ วันนี้เรามาถึงยูนิตที่ 16 เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการสื่อสาร หรือ communication systems จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเขียนพูดอธิบายความแตกต่างของระบบ ICT นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ เฉพาะที่ใช้สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม ติดตามกันต่อนะครับ ผู้เรียนครับ ต่อไปนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับ Information and Communications Technologies หรือตัวย่อว่า ICT คือเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ก่อนอื่น อยากให้ผู้เรียนได้ดูรูปภาพทั้ง 7 ภาพ พร้อมกับคำที่บายของระบบ หรือว่าการบริการที่อยู่ในกล่องสีเหลืองด้านล่างนี้นะครับเริ่มต้นด้วยภาพที่ 1 ผู้เรียนคิดว่าเป็นอุปกรณ์อะไรครับ รูปที่ 2 3 รูปที่ 4 ในรูปที่ 7 คำตอบคือ รูปที่ 1 เรียกว่าอุปกรณ์ GPS รูปที่ 2 เรียกว่าอุปกรณ์ Wearable Computer รูปที่ 3 เรียกว่า Call Center รูปที่ 4 เรียกว่า Teletext รูปที่ 5 เรียกว่า Fax รูปที่ 6 เรียกว่า Digital TV รูปที่ 7 ดิจิทัลเรดิโอเป็นไงบ้างครับผู้เรียนตอบถูกทุกข้อไหมครับ Channels of Communication ช่องทางการติดต่อสื่อสาร What are telecommunications โทรคมนาคม คืออะไร Telecommunications refers to the transmission of signals over a distance for the purpose of communication โทรคมนาคมหมายถึงการส่งสัญญาณทางไกลเพื่อการติดต่อสื่อสาร Information is transmitted by devices such as the telephone, radio, television, satellite, or computer networks ข้อมูลจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม หรือแม้กระทั่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Examples could be two people speaking on their mobile phone ตัวอย่างเช่น คนสองคน พูดบนโทรศัพท์มือถือ A sales department sending a fax to a client ฝ่ายขายส่งแฟกไปยังลูกค้า or even someone reading teletext pages on TV หรือแม้แต่คนที่อ่านหน้า teletext บนทีวี but in the modern world แต่ในโลกสมัยใหม่ Telecommunications mainly means transferring information across the internet via modem, phone lines, or wireless networks. โทรคมนาคมส่วนใหญ่หมายถึงการถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านโมเด็ม สายโทรศัพท์ หรือเครือข่าย เนื้อหาต่อมาที่อยากจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เป็นเรื่องของ language work หรืองานทางด้านภาษา กับคำว่า the passive passive คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำ look at the help box how do you make the passive in your language how different is it to English ดูที่ช่อง help วิธีการในการทำ passive ของคุณเป็นอย่างไร และแตกต่างจากภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างเช่น the passive ประธานเป็นผู้ถูกกระทำคือรูปของประธานบวกกริยาช่วย ในรูปปัจจุบันการ ตามด้วยกริยาช่องสามหรือเป็นอดีตการ We form the passive with the verb be plus the past participle of the main verb. When we mention the agent, we use by. เราสร้าง passive กับคำกริยา โดยผ่านคำกริยาหลัก เมื่อเราพูดถึงตัวแทน เราสามารถใช้คำว่า by The passive is often used in technical writing to give an objective tone การทำ passive มักจะใช้ในการเขียน ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ ของเสียง present simple passive passive ที่เป็น ปัจจุบันการตัวอย่างเช่น information is transmitted by devices such as the telephone radio TV or etc ประเภทที่ 2 present continuous passive passive ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น new technologies are being devised to allow you to watch TV on your mobile เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกนำมาใช้ เพื่อให้คุณสามารถดูทีวีผ่านโทรศัพท์มือถือได้ Past simple passive เป็นเรื่องของอดีตการ ตัวอย่างเช่น the term cyborg was invented by M. Kleines and N. Klein in 1960 คำว่าไซบอร์กถูกคิดค้นโดยเอ็มไคล์แ n a เอ็น l e i n ในปีคิตศักราช1960 เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับ เกี่ยวกับงานด้านภาษา The Passive The Passive past simple passive past simple ประเภทอดีตการ the term cyborg was invented by M. Kleines and N. Klein in 1960คำว่า cyborg ถูกคิดค้นโดย M. Kleines และ N. Klein ในปีคิศักราช1960 past continuous passive เป็น passive ประเภทอดีตการ แต่ยังคงมาจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น my TV was being repaired so I couldn't watch the match ทีวีของฉันกำลังได้รับการซ่อมแซม ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถดูการแข่งขันได้ present perfect passive passive ที่เน้นเรื่องของปัจจุบันการ it has been predicted that about one third of our work could eventually be performed outside the workplace ได้รับการคาดการณ์ว่าประมาณ1ใน3 ของการทำงานทั้งหมด อาจได้รับการดำเนินงานจากนอกสถานที่ทำงาน สุดท้ายครับ past perfect passive เป็นอดีตการ The system had been infected by a virus ระบบดังกล่าว ติดไวรัส